สวัสดีครับส่งพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิว พระปิดตาจัมโบ้รุ่นปดหนี้ทวีทรัพย์ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นี่ครับ เนื้อหาของพระจะงดงามเพียงใดนี่ครับ มาติดตามชมกันครับ ซึ่งพระทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับของพระปิตาจัมโบรุ่นปดนี่ทวีทรัพย์ ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับ ทั้งหมดจัดสร้างอยู่ 4 รายการด้วยกันนะครับ มีทั้งชุดนำเลิกชุดกรรมการนะครับเนื้อช็อกโกแลตนะครับ และก็เป็นรายการลุ้นโชคลุ้นเนื้อนะครับ ซึ่งเปิดให้จองลุ้นละร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับ ซึ่งรายการลุ้นเนื้อนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน 78 รายการ 78 เนื้อด้วยกันนะครับ ซึ่งพระรุ่นนี้นะครับ เปิดให้จองไปแล้วนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็พอที่จะหาเช่าบูชากันได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับพอดีว่าผมไม่ได้เป็นศูนย์จองนะครับในสายพระเครื่องของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับก็เลยไม่มีพระนะครับ ที่จะนำมาเปิดให้จองนะครับพระที่ผมได้นำมารีวิวในแต่ละคลิปนั้นนะครับผมก็ไปแย่งประมูลเข้ามาอีกทีเหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะได้มีพระนะครับได้นำมาทำคลิปนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับ ท่านที่ชื่นชอบในบารมีของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับได้ชมกันนะครับ แต่ท่านใดสนใจนะครับในพระปิดตารุ่นนี้นะครับ ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ แต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ จะได้ในราคาจองหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าผมก็ต้องไปถามศูนย์จองเขาอีกทีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเลยนะครับ ว่าพระจะสวยงดงามเพียงใดนะครับ นี่จะเป็นรูปตัวอย่าง บางเนื้อเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงรูปตัวอย่างที่ผมสามารถหามาได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ว่างดงามเพียงใดนะครับ นี่จะเป็นเนื้อผงสีดำนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ แต่ว่าจะฝังตะกุดทองคำนะครับห้าดอกนะครับ ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นยันนะครับ ฝังตะกุดด้วยเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยัน เป็นยันตรีนิสิงเหนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อกลาตาเดียวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เนื้อนี้ฝังตะกุดเงินนะครับเจ็ดดอกนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ก็ไปลุ้นกันอีกทีแล้วกันครับ ในตอนที่พระออกนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับ ฝังตะกุดเงินนะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับ ส่วนรูปนี้จะเป็นเนื้อออกสีม่วงๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดหรือเปล่านะครับฝังตะกุดทองแดงนะครับห้าดอกนี่ก็จะเป็นอีกรูปตัวอย่างหนึ่งนะครับ สวยเลื่อยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นอีกรูปตัวอย่างหนึ่งนะครับ ฝังตะกุดทองแดงนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ยังพอที่จะหาจับจองได้นะครับ ในช่วงนี้นะครับ เพราะพระเพิ่งเปิดให้จองนะครับ ก็ยังพอที่จะหาแบ่งเช่าบูชามาได้นะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักผมเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมสอบถามศูนย์จองให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ในสายของพระปิดตาของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับงดงามเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับจำนวนการสร้างนี่ก็ถือว่าไม่มากนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นเฉพาะรูปตัวอย่างบางเนื้อเท่านั้นนะครับ ที่ผมสามารถหามาได้นะครับ ก็ฝากกดติดตามส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ สำหรับพระปิตารุ่นนี้นะครับรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นะครับ ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมีรายละเอียดหรือความคืบหน้านะครับ ในการจัดสร้างของพระปิตารุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับในสายพระปิตาของพระทองวัดบ้านไร่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปหน้านะครับมีพระของเกจิท่านใดนะครับ พระรุ่นไหนนะครับ ที่ผมจะนำมารีวิวนำเสนอนะครับ ก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ท่านใดมีข้อแนะนำนะครับ ก็สามารถทักคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ